อนหนังสือมาก่อน ซึ่งเท่ากับว่าความสามารถพิเศษนั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริง ในวันที่ 11 มีนาคมปี1974 ทั้งสองคนได้ทำการสำรวจจักรวาลอีกครั้ง ครั้งนี้มีลักษณะ มองตนเสียให้ดีก่อน จะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหน สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่กรบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาคีวิทเพียงแค่คิดก็ เป็นจังได้ สุขสบายดีกันอยู่บ่ สุขสบายดีเหมือนหมีพากัน ไปดื่มน้ำผึ้งกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจอยู่หรือเปล่าเอา ก็หวังว่าเป็นเช่นนั้น นะเนาะชีวิตนี้ เร่งรัดเหลือเกินเนาะข่าวคราวความเคลื่อนไหว ของโลกโอ้โหไปกันเยอะเลยเกินนะ เอาจะไปไงต่อ โลกใบนี้เนี่ย เอาไง เอาไงก็เอากัน ไม่มีทางเลือกนี่เอาไงก็เอากัน เป็นอย่างไรก็เป็น อ่ะ ขออนุญาตเริ่มต้น ในเรื่องของจอมแห่นะครับ เนื้อหาสาระนี่จะมาจากจอมแห่คำว่าจอมแห่เนี่ยลุงหมายความถึงนู่นนะองค์กรหมายเลขหนึ่งของโลก องค์กรองค์การที่ว่านี่คือ องค์การสหประชาชาตินู่นนะครับ ดูสิท่านเลขา มาพูดว่ายังไง เกี่ยวกับเรื่องอะไร เน้นหนักเรื่องอะไร แล้วต่อไปไปยังไงนะลองดูสักตั้งนะอ่ะลองดูก่อนครับผมสามสอง ไป สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ นายแอนโตนิโอ กูเตเรส ได้กล่าวเรื่องสำคัญว่า ผมคิดว่าความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ เป็นความเสี่ยงด้านระบบที่สำคัญที่สุดต่ออนาคตอันใกล้นี้ เรากำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเราไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ ทั้งระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลกจะประสบกับปัญหาอย่างหนัก เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ทาง UN สหประชาชาติ ได้ออกมาประกาศเตือนแล้วว่า หากภายในเวลา 12 ปี โลกไม่สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ และมลพิษของโลกได้ โลกจะเข้าสู่ยุคแห่งหายนะทางธรรมชาติอันใหญ่หลวง ที่หมายความว่า มนุษยชาติบนโลกมีกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และปัญหามลภาวะทางอากาศที่เลวร้าย เพียงแค่ 12 ปีเท่านั้น โดยคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ ได้สรุปผลการวิจัยให้ฟังว่า ประมาณในปี 2030 อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งก็หมายความว่า ณเวลานั้น การแก้ไขปัญหาโลกร้อน สภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกนั้น จะไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว และหลังจากนั้น อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องไป จนสภาพภูมิอากาศของโลก เข้าสู่ยุควิกฤตอย่างหนัก อย่างที่มนุษยชาติไม่เคยพบมาก่อน นายเอนโตนิโอ กูเตเรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ออกมาชี้แจงล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภัยต่อสภาพภูมิอากาศของโลกมากที่สุดอย่างหนึ่ง นั่นคือสถานที่เก็บขยะปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี หรือที่กักเก็บกากนิวเคลียร์ซึ่งนายเอนโตนิโอ กูเตเรส เรียกว่าสุสานนิวเคลียร์ ภาพที่เห็นอยู่นี้คือโดมคอนกรีตขนาดใหญ่ เป็นที่ใช้เก็บขยะนิวเคลียร์ชั่วคราว ชื่อว่ารูนิดโดมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 109 เมตร มีความหนา 45 เซนติเมตร มีความลึก 9 เมตร โดมคอนกรีตนี้คือหลุมกักเก็บกากนิวเคลียร์ที่สร้างขึ้นบนหมู่เกาะปะการัง บริเวณหมู่เกาะมาแชล ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นสถานที่เก็บขยะปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี ของสหรัฐอเมริกาที่สร้างขึ้นในช่วงปี 1977 ถึง 1980 เหตุที่นายแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกมาชี้แจงในสิ่งนี้ เพราะว่าได้มีการสำรวจที่เก็บกากนิวเคลียร์แห่งนี้ แล้วพบว่าเป็นที่เก็บขยะนิวเคลียร์ที่เสื่อมโทรมไม่มีมาตรฐานในการกักเก็บระยะยาว ที่บนฝาครอบด้านบนมีการผุพังชำรุด และใต้พื้นล่างของหลุมกักเก็บนั้น เป็นปล่องภูเขาไฟเก่า ที่มีการจัดเก็บขยะอันตรายไว้ใต้หลุมอย่างไม่เป็นระเบียบ จึงทำให้สารอันตรายรั่วไหลไปสู่ทะเลได้ นายแอนโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวอธิบายว่ามันเป็นส่สารที่เก็บขยะปรมาณูอันตรายที่เหลือจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐ 67 ครั้ง ในระหว่างปี1946ถึง1958 เฉพาะที่บริเวณหมู่เกาะมาแชล เป็นจุดที่ทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มาอย่างยาวนานถึง 43 ครั้ง คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะมาแชลนี้ ต้องถูกอพยพให้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังที่อื่น และมีผู้คนจำนวนไม่น้อย ที่ต้องจบชีวิตลงด้วยสารกัมมันตภาพรังสีของที่นี่ นายแอนโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวชี้แจงในตอนท้ายว่า จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่นี่อย่างเร่งด่วน ก่อนที่พายุอันทรงพลังในภูมิภาคนี้ จะทำลายสุสานนิวเคลียร์แห่งนี้ จนเสียหาย ยากในการซ่อมแซมและสารอันตรายจะไหลลงสู่ทะเล ที่นี่คือสิ่งสำคัญหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกหลายปีที่ผ่านมา โลกของเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์มากมายจากภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ทำให้หลายประเทศต้องปิดประเทศเป็นเวลาหลายเดือน สำหรับภัยพิบัติจากธรรมชาตินั้น ทั้งไฟป่า พายุ และอื่นๆ ที่เป็นภัยพิบัติอันรุนแรง ได้สร้างหายนะให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลก มนุษยชาติเหมือนกำลังชดใช้ ที่ทำสงครามกับธรรมชาติ ด้วยการทำลายธรรมชาติอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งเหมือนกับเรากำลังฆ่าตัวตาย ที่ธรรมชาติกำลังทวงเอาคืนเราอยู่ตลอด เช่นในเวลานี้ที่เอาคืนเราแล้วด้วยระดับภัยพิบัติที่รุนแรง สิ่งนั้นเป็นเพราะความหลากหลายทางชีวภาพกำลังถูกทำลายหนัก คือกว่าหนึ่งล้านสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ต้องสูญพันธุ์ไประบบนิเวศที่สมบูรณ์ กำลังหายไปต่อหน้าต่อตาเรา กิจกรรมของมนุษย์นำมาซึ่งความวุ่นวาย ที่เหมือนทำลายธรรมชาติในแบบที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ที่เราสามารถช่วยการปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้ ถ้าเราจะทำตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของทะเลทราย การหายไปของพื้นที่ชุ่มน้ำ การตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มมากขึ้น การประมงที่มีจำนวนสูงเกินไป ในขณะที่สัตว์น้ำกำลังล้มตายปะการังเกิดการฟอกขาว เพราะมลภาวะสารพิษและพลาสติก การเกิดมลพิษในอากาศที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า 9 ล้านคนต่อปี ที่สูงกว่าการเสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 และการเกิดโรคชนิดใหม่ถึง 75%ที่เกิดใหม่กับสัตว์ ซึ่งกำลังจะส่งต่อมาถึงคน และนายเอนโตนิโอ กูเตเรส ได้สรุปในตอนท้ายว่า ความอยู่รอดของมนุษยชาติยังมีความเป็นไปได้ หากทุกฝ่ายบนโลกร่วมมือกันอย่างจริงจังที่สุด ซึ่งต้องทำกันอย่างเร่งด่วนในเวลานี้ คือทุกรัฐบาลบนโลกต้องเปลี่ยนจากคำมั่นสัญญา ให้เป็นนโยบายรัฐที่แท้จริง ต้องมีแผนการดำเนินงานและเป้าหมาย ตามระยะเวลาของแต่ละประเทศ ที่กำหนดด้วยมาตรฐานที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียหนักกับภาคธุรกิจและการเงิน ซึ่งเป้าหมายที่ต้องให้ทุกภาคส่วนที่สำคัญ ร่วมกันทำนั้น คือไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่รุนแรงสู่อากาศ จนถึงระดับลดการปล่อยก๊าซให้กลายเป็นศูนย์ รวมทั้งในแต่ละประเทศต้องกลับมาฟังเสียงของชนพื้นเมือง ที่พักพิงอยู่กับธรรมชาติ เขาเป็นผู้พิทักษ์พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพถึง 80%ของโลก ที่เขาต้องการให้ผู้ที่เจริญและมั่งคั่งคำนึงถึงสิ่งที่ทำในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของตน ที่ไม่ควรทำในสิ่งที่เกิดผลกระทบกับเขา ทั้งสตรีและเด็กด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ทำในสิ่งที่เกิดผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เราขอร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เพราะถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแบบแผนเพื่อโลก โดยยุติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ให้วิกฤตเพิ่มขึ้น เราใช้ทรัพยากรของโลกมานานเกินพอแล้ว อืม เราก็ไป ตลอด 5 ปีมานี้ ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขด้านสภาพอากาศ ยังไปไม่ถูกทาง ที่ข้อตกลงร่วมกันสัญญาว่าจะจำกัดอุณหภูมิของอากาศ ไม่ให้เพิ่มขึ้นจนถึง 1.5 องศาเซลเซียส ที่จะร่วมมือกันจำกัดให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ แต่คำมั่นสัญญานั้นยังห่างไกลจากความเป็นจริง ที่ไม่สามารถจำกัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้สูงเกินระดับได้ ซึ่งในเวลานี้ระดับก๊าซคาร์บอนกำลังเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการ สูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ครั้งนั้นเพิ่มสูงขึ้น 1.2 องศาเซลเซียส ที่หมายความว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางใดเลย และเรากำลังถูกดึงไปสู่หายนะที่อุณหภูมิกำลังสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง 3 องศา สำหรับกลุ่มความร่วมมือของประเทศอุตสาหกรรม G20 นั้น กำลังกระตุ้นกิจกรรม ที่เชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล จึงไม่ทำให้ระดับคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นได้ จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และต่อไปจะเป็นการทดสอบทางศีลธรรมว่ามันยุติธรรมหรือไม่ ที่ปล่อยให้คนรุ่นหลังจากวันพรุ่งนี้ไป ต้องตกอยู่ในอันตราย กับภาวะที่โลกกำลังแตกสลาย มีใครยังปฏิเสธได้หรือไม่ว่า เรากำลังเผชิญกับภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในวันนี้ยูเอ็นจึงเรียกร้องให้ผู้นำทุกคนทั่วโลก ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในประเทศของตน จนกว่าสภาพอากาศจะลดระดับคาร์บอนลดลงจนเป็นกลาง การประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศจาก UN ครั้งนี้ คือการประกาศเบื้องต้น พื่อให้ทุกฝ่ายที่กำลังสร้างผลร้ายกับโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศของตนต่อไป โปรดหยุดการโจมตีบนโลกของเรา เพื่อรับประกันอนาคตของลูกๆและลหลานของเรา ครับคุณผู้ชมคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติล่าสุดนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันอย่างเป็นทางการว่า มนุษยชาติกำลังตกอยู่ในห่วงวิกฤตแห่งสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งผลจากวิกฤตนั้น ได้ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างมากมายบนโลก และรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละปี ดังที่เราเห็นมาตลอดหลายปีนี้ ศักศิลาคุณศักศิลาคุณศักศิลาโอ้โห อะไรมันจะปานนั่น เอาลองขึ้นแต่ช่างนั่งพิจารณาดูก่อนครับท่านที่ รักตัวกลัวตาย เนาะ ผมว่านะ เมื่อกี้จับความได้ว่าตั้งแต่ยุค ปฏิวัติอุตสาหกรรมณวันนั้นนะถามว่าประชากรของโลก มันมีอยู่กี่สิบล้านคนเอาใครไปหาข้อมูลตรงนั้นได้ โลกวันนี้เกินพันล้านคนอยู่แล้วยุคนั้นโลกทั้งใบนะมันจะเกินพันล้านคนอยู่หรือ มาถึงวันนี้เนี่ยผมว่ามันอีกประมาณสักสองร้อยล้านคนจะครบแปดพันล้านคนเข้าไปแล้ว เนี่ย ไอ้ตรงนี้แหละ ถ้าหากว่ายังคิดไม่ออกบอกไม่ถูก สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์คือวิทยาศาสตร์เอางี้ดีกว่า วิทยาศาสตร์เนี่ย ผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์ ให้ได้รับความสะดวกสบาย แล้วก็มนุษย์ก็ต้องการด้วยครับเออผมคนหนึ่งเหมือนกัน ต้องการสะดวกสบาย แล้วก็ต้องการความปลอดภัยด้วย ไหมสุดท้ายส่งเสริมความสะดวกสบายมาตลอด เคมีชีวฟิสิกส์มาตลอด มาตลอดมาตลอด มาถึงวันนี้มองเห็นแล้วอันตรายเห็นไหมครับหวังว่าอันตรายตรงเนี้ย ที่มันต้องเกิดขึ้น เกิดขึ้นและเกิดขึ้น เห็นก็บอกว่า ประมาณภายในสสิบองปี ลุงบอกให้สิบห้าปี ภายในสิบสอง ถึงสิบห้าปีนะครับ ถ้าหากว่า สิ่งใด ๆ ที่อยู่อย่างเงี้ยครับ ล่มจมได้ไหมเนี่ย เขาถามกันนะ บางที มีหน้าละไวรัสโคโรนาจึงมาเตะแต่ขาอย่างแรง ของมนุษยชาติเนี่ยเพื่อให้มนุษย์กลับมาคิด ถึงหาที่มาต้นต่อของความที่จะโลกใบนี้มันจะพังทลายไปก่อน ลุงก็พูดจัง หนึ่งในนั้นก็คือ อาวุธนิวเคลียร์นิวเคลียร์ชาวโลกก็พูดถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ นะซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับไฮโดรคาร์บอน่เงี้ยครับ ลุงมองข้ามไปเลยดูอันเดียวนี้มองข้ามไปเลยนะให้ดูไว้ชิปจอยอันนี้มันแค่ อะไรล่ะ แค่มนุษย์มองเห็น มองเห็น ตรวจวัดตรวจสอบได้ครับไอ้สิ่งที่มันตรวจวัดตรวจสอบไม่ได้เนี่ย ไอ้เจ้าความบาบางเบาบางของชั้นบรรยากาศโลก ตรงนี้ต่างหากที่ไม่มีใครมองกันนะครับ นี่ขนาด มหาอำนาจฝั่งตะวันตก ประเทศเดียวนะฮะทดลองนิวเคลียร์ถึง 43 ครั้งถึง 43 ครั้ง ดูสิร่บ อะไรมันจะขนาดนั้นนานานานานานาเหนื่อยนะพี่เนาะหรือใครจะว่าไง แล้วก็แต่ละครั้งก็รู้อยู่แล้วว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ย ที่มันทำด้วยก๊าซไฮโดรเจน เวลามันระเบิดตูมเนี่ยมัน มันควบคุมไม่ได้เลยครับจะเอาจุดนี้มาเป็นตัวบล็อก ชั้นบรรยากาศเอาไว้ มันไม่ได้เลย มันไปทั่วเลย ทั่วโลกเรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ย หลังที่มันระเบิดเกิดเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันสืบเนื่องกัน ต่อเนื่องกัน ภาษาพุทธศาสตร์เขาบอกว่า เกิดภาวะสภาวะสันตติ สันตติคือสืบเนื่องกัน ก็เหมือนกับสปริงอะเนี่ย สปริงรูปสปริงม้วนไปเงี้ยนึกออกไหมครับนี่มันเริ่มต้นเงี้ยมันออกสามร้อยหกสิบองศาที่เนี่ยครับ ไม่รู้แล้วครับ แตกตัวมันก็ออก ร้อยสามสิบองศา ยังไม่พอยังมีแนวตั้งอีก แนวราบอีกแนวแนวตั้งก็ขึ้นไปถึงครับทำลายกลุ่มก๊าซออโซนเขาให้ทีนี้ที่ก็บอกว่า จะต้องดูดซับหรือว่าควบคุม ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไม่ให้เข้ามาในโลกใบนี้มากจนเกินไปเห็นไหมครับ เมื่อเวลามันถูกทำลายกลุ่มกลุ่มก๊าซโอโซนแล้วเนี่ย ความร้อนจากดวงอาทิตย์ มันจะไปเหลือไหมเนี่ย ใครไปห้ามดวงอาทิตย์ได้ทีเดียวนี่นะครับ นี่แนวตั้งนะเนี่ย เห็นได้ยังครับ มันทดลองไปแล้วอะเอาคืนไม่ได้เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันผ่านมา เอากลับคืนไม่ได้หรอก เมื่อเอากลับคืนไม่ได้ถามว่าจะยังไงต่อ ครับ นะ กลุ่มรวยเนี่ยนะครับ กลุ่มรวยเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่ทำลาย ธรรมชาติอย่างย่อยยับคือกลุ่มรวยครับผม นั้นทำยังไงฮัลโหล เอาเลยลุยเลย ทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้ว ตามนั้นแล้วกัน จบ คนรวยมันใช้ มันใช้แค่นี้เนะรวยทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้ว ก็ประสานสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจจะดีไปไหนใช่ไหมครับ ผู้มีอำนาจ ที่คอยดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางน้ำทางดิน ในดินนะธรณีธรณีเนี่ยนะครับ ก็มีทั้งกรมไม่ใช่หรือแล้วก็บนผิวดินเลยทีนี้ป่าไม้ไม่เหลือ ทั้งในดินในน้ำแล้วก็ในอากาศใช่ไหมครับ กี่ปีมาแล้วที่ว่า เนี่ย ที่เป็นเครื่องมือผู้ที่ร่ำรวย ยกหูโทรศัพท์หน่อยเดียวนะนครับ นี่มันมาจากอะไร ผมว่านะ มาจากการบริหาร รวมศูนย์ครับ แปลว่าคุยกับคนคนเดียว แล้วคนนั้นมีอำนาจสั่งการลงล่าง จอมแหครับจบเลย แล้วข้างล่าง ผู้ใต้บัญชา จะเป็นหน่วยงานไหน หรือไม่ได้เด็ดขาดทั้งท่านที่รู้ต่ำตา นั่นนะมาจากการ บริหารจัดการแบบ รวมอำนาจ เห็นอย่างครับ ใช่นะ ถ้าจะเป็นการปรับแก้ตัวนี้ก็ต้องย่อยออกไป ยกเว้นความมั่นคงอย่างเดียวต้อง รวมศูนย์อำนาจ การบริหารจัดการเราต้องต้องต้องปล่อย ให้กับแต่ละจังหวัด เขาจัดการเองทีนี้แต่ละจังหวัด ก็ต้องดูแลประชากรของแต่จังหวัด มันก็แคบเข้า ประชากรมีอาชีพอะไรต้องการอะไร เห็นไหมครับ ความมั่นคงเท่านั้นนะฮะ ที่ถือว่ารวมศูนย์ข้างบน เอาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการการเงินนะไม่รู้นะ ต่างประเทศ ในรวมศูนย์ ได้ครับ การเงินการคลัง รวมศูนย์ได้ ถ้าเป็นการนะความมั่นคงงานต่างประเทศ งานการคลังไอ้พวกประสงค์ภาษีพวกนี้ ก็ถือเป็นส่วนกลาง นอกนั้นก็ บริหารพวก ไม่รู้นะ บริหารทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละจังหวัด จะเป็นภาคพื้นดินนะจังหวัดไหนที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้าน ทะเลน้ำใช่ไหมก็คือมีประมงเข้ามายุ่งเกี่ยว มันจะแคบลง แคบลงเยอะเลยครับ ดีไม่ดีทีเนี้ย ประชากรในจังหวัดนั้นก็จะโวยเขาเองครับ เห็นไหมครับ ใช่ไหมฮะ แล้วฝ่ายความมั่นคง ก็ต้องคอยดูโวยมาในระดับไหน แต่ละแต่ละจังหวัดเนี่ยครับผมว่านะมันจะง่ายด้วย แล้วเขาก็แยกไปยัง แต่ละอำเภอต่อ แต่ละตำบลต่อ มันง่ายไหมครับ ไวด้วย เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้อง บริหารจัดการให้ได้ ก่อนที่จะถึงสิบสองสิบห้าปีก่อนที่มันจะพังภาพราพนาศูนย์เนี่ยนะนะนะนะ ถ้าแค่นี้ยังมองไม่ออก บอกไม่ถูก เมื่อกี้เขายังบอกว่า แล้วคนที่เกิดวันพรุ่งนี้เขาจะอยู่ยังไงต่อเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ในวันนี้ ไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยดูยิ่งภูมิอากาศ มันกระเทือนไปหมด ถามว่ายังไงล่ะ ต้องทำลายให้หมดอาวุธ นิวเคลียร์ ถ้าไม่ทำลายกันก็ลุยกันให้มันหมด ให้มันสิ้นซากไปเลยมันจบไปเลย เอา ใส่เข้าไป เอา มัน ปึงปังปึงปังนั้นวันพรุ่งนี้ก็เชิญทากวิทยาสายเถอะครับให้มันจบนั่นจะรู้ภัยเป็นภัยกัน อย่างน้อยสุดเจ็ดแปดพันล้านคนจะเหลือจะครึ่งหนึ่งนะนะนะนะเห็นไหมลดประชากรลดไปโดย ไปโดยปริยายด้วย ไม่รู้ใครดีใครอยู่ ใครแข็งแรงก็อยู่ก็แค่นั้นเองก็ต้องคิดอย่างเงี้ยไม่คิดยังไงต่อ ช่ไหมครับ เอาละแค่นี้ก็น่าจะพอนะ พูดกันมากี่ปีแล้วเรื่องของภูมิอากาศชั้นบรรยากาศโลกสุดท้ายก็ได้แต่พูดใช่ไหมครับ มันเป็นมาเยอะแล้วนะครับ ยังไงลุงก็บอกว่านั่นคือ เกิดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ แล้วแต่ละประเทศทีเนี้ยทดลองเท่ากับเท่าไหร่แล้วทีเนี้ย เนี่ยประเทศเดียวนี่ สี่สิบสามสี่สี่สามครั้งยังไงต่อ แล้วก็ทดลองกันทั่วทุกภูมิภาคที่เนี่ย เมื่อกี้ได้ยินแค่มหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหม เจอหมด ออสเตรเลียก็เจอ อเมริกาฝั่งตะวันตก แถวแคลิฟอร์เนียก็เจอนะครับ ฝั่งตะวันออกนี่แหละครับ จะเป็นฟิลิปปินส์ก็ดีเห็นไหมเวียดนงเวียดนาม จีน เจอหมดแหละครับที่ว่าเนี่ยแค่ตรงนั้นเอง แล้วประเทศอื่นเอาไว้ที่ไหนนี่เนี่ยไอ้กากนิวเคลียร์กากนิวเคลียร์เนี่ยแล้วเรือดำน้ำทีนี้เอาเห็นไหมมันจะหนีไปไหนใช่ไหมเรือดำน้ำเม็ดเรือเดินทะเล เหล่านี้เป็นต้นที่ใช้พลังงาน นิวเคลียร์โอ้โหมันโคตรร้อนมากนะครับ น้ำนั่น มันต้องระบายความร้อนอย่างมากมายมหาศาลนะครับไอ้พวกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยระบายไปที่ไหน เรือับน้ำเนี่ย รับรองเลยเลยครับ แล้วมันติดตลอดที่เนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงโอ้โห ไอความร้อนเหล่านี้แหละครับ ที่มันทำให้ มหาสมุทรร้อนเพิ่มขึ้นที่เขาไหวแหละใช่ไหมฮะ ไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ มันจะเหลืออะไรล่ะภูเขาน้ำแข็ง มอสไม่ต่างจากปลวก ปลวกกินต้นเสาเรือนเคยเห็นไหมเพราะความร้อนมันเป็นยังไงจริงอืม เอาล่ะสรุปความว่าถ้าหยุดดิวเคลียร์ไม่ได้ มันมันมัน ถึงจะหยุดเลิกเดี๋ยวนี้ไอ้สิ่งที่มัน มันมันทดลองมาแล้วนะ มันก็ไม่หยุดตามทีเนี่ย เออ เออ ไหนไหนกันไหนแล้วลุยแม่งเลยดีไหมกดปุ่มซะเลยลุงไม่เกี่ยวนะตอนนั้นลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวว่ามันร้ายแรงที่สุดพูดกันมานานลุงพูดกันกว่ายี่สิบปีนะเรื่องนี้ครับเรื่องนิวเคลียร์นิวเคลียร์นะครับเอาเรื่องหนึ่งครับผม เรื่องนี้ก็น่าสนใจครับ เนี่ย เรื่องนี้น่าสนใจสนใจทีเดียวนะครับ พลังจิตมีจริง ฟังคำว่าพลังจิตนะครับ จิตมันเป็นยังไงต่อสักตั้งนะพี่นะอ้าวสามสองโป๊ะ จิตมีจริง นักวิทยาศาสตร์ทดลองพอดกายทิพย์ไปสำรวจดวงดาวในระบบสุริยะ เรามักจะได้ยินคำพูดเน็บแนมที่ว่าฝรั่งเขาเดินทางไปในอวกาศสำรวจดวงดาวต่างๆ ด้วยยานอวกาศ มีการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อพบกับสัญญาณ ของสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ต่างดาว แต่คนไทยไปไกลกว่านั้น คนไทยสามารถถอดจิต ไปนั่งคุยเป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวได้ คนไทยสามารถนั่งสมาธิเรียกให้ UFO มาปรากฏตัวได้ สามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว จากดาวเคราะห์ต่างๆ ในจักรวาลอันไกลโพ้น โดยการนั่งสมาธิใช้จิต โดยไม่ต้องเดินทางหรือใช้ยานพาหนะใด ๆ ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องตลกไร้สาระเป็นไปไม่ได้ แต่เชื่อหรือไม่ว่าชาติตะวันตก ผู้นำด้านอวกาศ และเทคโนโลยีอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ก็มีการใช้พลังจิตถอดกายทิพย์ไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆ มาแล้ว และผลการทดลองก็ได้ผลที่น่าพอใจใกล้เคียงกับการสำรวจด้วยยานอวกาศด้วย การทดลองโดยการส่งกายทิพย์ไปสำรวจดวงดาว มนุษย์โดยทั่วไปเชื่อว่าความตายคือวาระสุดท้ายของชีวิต มันเป็นสงนาฏกรรมที่พึงหลีกเลี่ยง และไม่มีใครอยากจะเจอ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่ม พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวของชีวิตหลังความตาย โดยอาศัยคำถามง่ายๆ จากมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกว่า ตายแล้วไปไหน จนในที่สุด นักวิทยาศาสตร์ก็ได้หลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่า ชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่ความตาย หากแต่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้น หลังจากนั้น เพียงแต่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสพื้นฐาน จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพิสูจน์และสรุปออกมาให้น่าเชื่อถือได้ ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องท้าทายแก่วงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวงการแพทย์ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับการเกิดและการตาย ดังนั้นรายงานที่อ้างว่าพบผู้มีประสบการณ์หลังความตาย จึงมักมาจากนักวิทยาศาสตร์ และกลุ่มแพทย์เป็นหลัก ซึ่งไม่น้อยไปกว่านักวิญญาณศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ และชีวิตหลังความตายโดยเฉพาะ รวมทั้งนักฟิสิกส์บางท่านที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายดีขึ้น ต่อไปมนุษย์คงไม่ใช่เพียงแค่รับรู้ถึงความเป็นจริง ในมิตินี้เท่านั้น หากแต่ยังรู้จุดหมายปลายทางของชีวิต ที่แท้จริงอีกด้วย ผลจากการค้นคว้าวิจัยทำให้ตรวจพบพลังงานของจิตที่ไม่ได้สูญหายไปหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว หลังจากที่กายเนื้อถูกทำลายลง พลังงานดังกล่าวยังคงมีอยู่ นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสภาพเป็นพลังงานเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้า และเชื่อว่ามีพลังนอกเหนือจากนี้ซ่อนอยู่ด้วย ซึ่งทางด้านนักฟิสิกส์ก็สามารถค้นพบความจริง ในระดับที่ละเอียดกว่านั้น จนสามารถพิสูจน์พลังงานนั้นในทางคณิตศาสตร์ และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตวิญญาณได้ จนเกิดเป็นวิชาพลจิตวิทยา หรือพาราไซโคโลจีซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นหลัก ในปี 1950 สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งสถาบันค้นคว้าทางด้านจิตวิญญาณขึ้น ที่เมืองเดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนาชื่อมูลนิธิ ค้นคว้าด้านพลังจิต เนื่องจากในสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาด้านพลังจิต ก้าวล้ำนำหน้าสหรัฐอเมริกาไปมากแล้ว ทางด้านจิตวิญญาณ จึงทำให้สหรัฐอเมริกา เริ่มหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณและพลังจิตมากขึ้น สถาบันแห่งนี้ของสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นวิจัยในเรื่องของการถอดกายทิพย์และพลังจิตเป็นหลัก และหนึ่งในเจ้าหน้าที่ขององค์กรนี้ มีผู้ที่สามารถถอดกายทิพย์ได้ นั่นก็คืออิงโกสวอนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ โดยที่เขามีความสามารถพิเศษที่ถูกค้นพบเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ระหว่างที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมทอมซิน หลังจากนั้นอีกสองสามปีเขาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา และตัวเขาสามารถถอดกายทิพย์ได้รวมทั้งสามารถควบคุมพลังจิตของตัวเองได้อีกด้วยในปีคศ1972อิงโกสวอนได้รับการติดต่อจากดรคาริสโอซิส นักวิทยาศาสตร์จากสมาคม ค้นคว้าวิจัยด้านพลังจิตของอเมริกา เพื่อทำการศึกษาทดลองถึงพลังจิตที่เขาสามารถควบคุมได้ ซึ่งจากการทดลองขั้นพื้นฐานหลายครั้ง มีข้อสรุปว่าอิงโกสวอนมีความสามารถพิเศษ เรื่องพลังจิตนี้จริง และต่อจากนั้นสถาบันวิจัยค้นคว้า Stanford Research Institute ซึ่งมีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนียก็ได้มาทำการทดสอบเขาเช่นกัน ซึ่งได้รับผลการทดลองที่น่าประหลาดใจเช่นเคย โดยชวนสามารถพิสูจน์ได้ว่า เขาสามารถถอดกายทิพย์ได้จริง โดยการทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่องที่ถูกซ่อนเอาไว้ในอีกห้องหนึ่ง ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด ไม่ว่ากล่องนั้นจะใส่สิ่งที่เกินคาดเดาแค่ไหนก็ตาม บล็อกเขาสามารถถอดกายทิพย์ไปดูได้นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีความสามารถด้านพลังจิตอีกคน ก็คือแฮโรเชลแมนซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกับสวอนและมีอาวุโสสูงกว่า ทั้งคู่มีความคิดตรงกันว่า ความสามารถนี้น่าจะใช้ในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับจักรวาลและความลับของดวงดาวต่างๆ ได้ จึงมีผู้สนับสนุนให้ทั้งคู่ได้ร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์ จนในที่สุดวันที่ 27 เมษายน ปี 1973 ทั้งสองได้มีโอกาสร่วมงานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์กันจริงๆ โดยทั้งเชอร์แมนและสวอน ได้ถอดจิตไปสำรวจดาวพฤหัสบดี รวมถึงบริเวณรอบๆ ดาวดังกล่าว โดยการทดลองครั้งนี้อยู่ในความควบคุมของนักฟิสิกส์ แห่งสถาบันค้นคว้า วิจัยสแตนฟอร์ดอย่างใกล้ชิด เมื่อผลการสำรวจออกมาก็ได้นำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากยานสำรวจพโอเนียสิบโดยยานพโอเนียสิบนี้เป็นยานสำรวจที่ไม่มีนักบินควบคุม ที่ส่งไปสำรวจดาวพฤหัสบดีโดยองค์การนาซาผลการสำรวจด้วยการถอดกายทิพย์ของทั้งสองให้ข้อมูลว่า ดาวพฤหัสบดี มีชั้นบรรยากาศที่ร้อนระอุตลอดเวลา มีลมพายุ และมีจุดแดงคล้ายการระเบิดขนาดใหญ่ นอกจากนั้นชั้นบรรยากาศยังก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนของคลื่นสัญญาณวิทยุ จากยานไพโอเนียสิบทำให้คลื่นวิทยุ ลงไม่ถึงพื้นผิวดาว ยานจึงไม่สามารถบอกลักษณะพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีได้ แต่นักพลังจิตทั้งสองสามารถบอกได้ ว่าที่นั่นมีภูเขาและมีสภาพพื้นผิวเป็นอย่างไร ต่อมาทั้งสองได้ถูกขอให้สำรวจดาวพุธ ด้วยวิธีการดังจิต เช่นเดียวกับครั้งก่อน แต่ครั้งนี้จะทำการสำรวจด้วยพลังจิตก่อนที่ยานไพโอเนียสิบจะไปถึง ซึ่งทั้งสองก็เห็นด้วย เพราะดาวพุธไม่ค่อยมีข้อมูลให้ศึกษาเท่าไหร่ เนื่องจากการทดลองครั้งก่อน ที่ไปสำรวจดาวพฤหัสบดี มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ทั้งคู่อาจจะเคยอ่านข้อมูลต่างๆ จากในหนังสือมาก่อน ซึ่งเท่ากับว่าความสามารถพิเศษนั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริง ในวันที่ 11 มีนาคม ปี 1974 ทั้งสองคนได้ทำการสำรวจจักรวาลอีกครั้งครั้งนี้มีลักษณะของการทำงานที่ต่างจากครั้งก่อน ก็คือ ทั้งสองคนจะแยกกันอยู่คนละรัฐและไปทำการสำรวจในเวลาเดียวกัน โดยที่สวอนอยู่ที่นิวยอร์ก ส่วนเชอร์แมนอยู่ที่รัฐอาคันซอและทั้งคู่ได้ถอดกายทิพย์พร้อมกันในเวลา 21 นาฬิกา ภายใต้การดูแลของเจเนตลีมิเชลซึ่งเป็นผู้คอยอัดเทปบรรยายของสวอน และฝ่ายผู้ดูแลของเชอร์แมน ก็จะโทรมารายงานผลกับเธอ พร้อมทั้งอัดเทปไว้เป็นหลักฐาน หากทั้งคู่ให้ข้อมูลที่ตรงกัน และตรงกับผลการสำรวจอย่างเป็นทางการของยานไพโอเนียสิบซึ่งจะไปสำรวจดาวพุธ ข้อคอลหาต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจของหลายๆ คนก็จะถูกลบล้างไป จากการสำรวจของทั้งสองคน ได้ผลออกมาตรงกันว่าการเดินทางด้วยจิตของพวกเขาไปถึงที่นั่นพร้อมๆกัน แต่ทั้งสองไม่ทราบว่าอีกฝ่ายก็ไปถึงที่นั่นด้วยเช่นกัน พวกเขาเล่าว่า กายทิพย์ของเขาไปถึงที่นั่นในเวลาไม่กี่นาที สภาพบรรยากาศรอบๆเราพุธจากคำบอกเล่าของเชอร์แมน คือมีชั้นบรรยากาศที่มีความเบาบาง โดยที่ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์เคยให้ทฤษฎีว่า รอบๆดาวพุธไม่มีสนามแม่เหล็ก และชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ส่วนสวอนได้อธิบายว่าสภาพอากาศที่นั่น ท้องฟ้าไม่ได้มีสีฟ้า มีแต่ความมืดปกคลุม นอกจากตรงที่มีดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ไม่มืด และบางครั้งท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีม่วง แซมด้วยหมอกอันเบาบาง นอกจากนี้เชอร์แมน ยังยืนยันว่า ที่นั่นมีอนุภาคและแร่ธาตุต่างๆ ผสมประสานปลวว่อนอยู่รอบๆ ซึ่งเป็นผลมาจากพลังของแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ และเชื่อว่าที่นั่นมีสนามแม่เหล็ก ดาวพุธมีสนามแม่เหล็กอันเบาบางล้อมรอบและอีกด้านของดาวพุธมีบางอย่างลักษณะคล้ายเป็นของเหลวคล้ายพลาสมาแผ่ไปทั่ว โดยหมุนเวียนสวนทางกับวิถีโคจรของดาวพุธ และดูเหมือนว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดความร้อนในบริเวณนั้นมิเชลได้นำผลการสำรวจของทั้งสองไปตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทันที แต่ปรากฏว่าไม่มีแหล่งข้อมูลใดที่กล่าวว่าที่ดาวพุธมีสนามแม่เหล็ก ซึ่งขัดกับความให้การของทั้งสองหลังจากนั้น ก็มีการส่งยานสำรวจไพโอเนียสิบลงพื้นที่ของดาวพุธเป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง และเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่า ผลการสำรวจของยานไพโอเนียสิบครั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกับข้อมูลของนักพลังจิตทั้งสองเป็นอย่างมาก แต่กระนั้นก็ตามยังมีผู้เสียดสี ว่าผลการสำรวจด้วยพลังจิตของทั้งสองคน เป็นเรื่องไร้สาระ น่าจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน ซึ่งเคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามทางด้านนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้คล้อยตามหรือต่อต้านอย่างไร้เหตุผล และได้นำข้อมูลนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ตามกระบวนการที่สมบูรณ์ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับได้ แต่ที่สำคัญทั้งสองคนได้สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมา เพิ่มจุดสนใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สนใจเรื่องราวของความสามารถทางด้านจิตวิญญาณ มากขึ้นกว่าเดิม นั่นเอง โปรดกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งอืม เป็นไงบ้าง ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ เรื่องของจิตมาแล้วไง จิตเป็นธาตุรู้นะครับเมื่อกี้ได้ยินเขาว่าพลังจิตนะครับ พลังจิต เขาไปรู้ไปเห็นนู่นนี่ นั่น กับคำว่า มันเกินรู้เกินเห็น มีคำว่าเกินรู้เกินเห็นด้วยนะครับ แน่นอนมันต้องผ่านกระบวนการรู้เห็นเสียก่อนนะแล้วก็ไปถึงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นเกินรู้เกินเห็น หรือในหนึ่งเพราะว่าเกินบ้านั่นแหละครับ เกินบ้าเกินความรู้สึกทำนองนี้ หรือเปล่าหรือไม่ มันก็เป็นภาษาลุงนะ abnormal และ unconscious นั่นนะเกินบ้าเกินความรู้สึกนะ ก็คือนั่นภาษาลุงนะครับ เอาละถอยหลังมาหาคำว่าพลังจิตอีกทีหนึ่งนะฮะ มันมีสองนัยยะไง นัยยะที่หนึ่ง ที่เขาบอกว่าตาทิพตาทิพเนี่ยเห็น เออเขาเห็นเห็นจริง ๆ นะเรื่องนี้ไอ้ส่วนนู้นส่วนเว้าได้เห็นแน่ๆ แต่สิ่งนี้แหละฮะที่ พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะมันติดล็อกนั่นนะครับไอ้พวกฤทธิ์พวกเดชพระอรหันต์นี่เขาแสดงฤทธิ์เดชนี่เยอะแยะไป แต่ทั้งหมด พอเวลาพระพุทธเจ้ารู้ พระพุทธเจ้าเนี่ย ห้ามเลย ออกบัญญัติเอาไว้เลย ว่า ห้ามแสดงฤทธิ์นะครับออกบัญญัติไว้เลย เพราะว่าถ้าแสดงฤทธิ์ออกไปอย่างนี้ ผลมันจะเป็นยังไง มันจะเกิดความเชื่อ มีแต่ความเชื่ออย่างเดียว ว่าเป็นผู้วิเศษนู่นนี่นั่นสารพัดนะพระองค์ พระองค์จึงไม่อยากจะให้ใครเชื่อ ง่ายๆนะจึงมีกฎกติกามารยาทคำว่า กลมสูตรไง นั่นแหละกลมสูตรสิบข้อนะครับ เริ่มต้นบอกว่า อย่าเชื่อ อย่าเพิ่งเชื่อ อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อลุงก็มาต่อซะนี่เชื่อง่ายโง่มาก เชื่อยากโง่น้อย ไม่เชื่อไม่โง่ ระวัง จะมีคำว่าโง่ ดักด่าน สรุปเชื่อก็โง่ ไม่เชื่อก็โง่ นี่ภาษาลุงคำถามมีว่า จะทำยังไงล่ะ จึงจะไม่โง่ ก็ต้องหาความจริง ในสิ่งที่ตัวเอง เคยเชื่อมานานตั้งหนาแล้ว ปัจจุบันนี้ยังเชื่อสิ่งนั้นอยู่ หาความจริงให้ได้ขณะการกลุ่มที่ไม่เชื่อ ไม่เคยเชื่อมาก่อน แต่ไหนแต่ไรแล้ว เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่ รู้ไหม ทั้งเชื่อและไม่เชื่อ มันมีความจริงของจริงซ่อนอยู่นะคุณโย ตแล้วคิดเองทีนี้คิดยังไงก็ไม่ได้ที่ว่าคนนี้หยุดความคิดเมื่อใดจึงจะรู้จึงจะได้ เพราะฉะนั้นนักพลังจิตที่เอ่ยถึงในนี้มีอยู่สี่ห้าท่านนะครับเขาก็ไปเห็นจริง ๆ แต่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะ มันต้องเลยการเห็นจนไม่มีอะไรเลย นั่นแหละครับที่บอกว่า ไปเจอแต่ความว่างเปล่า นั่นเองอนนี่ก็คือแนวทางของพระพุทธองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลก ใครตระหนักรู้อย่างไร ก็เลือกเอาไปใช้ นั่นคือศักยภาพของมนุษย์ สำหรับลุงจะใช้คำพูดว่า ศักยภาพของสมาธิจิตนะครับครับนั่นสิ่งนั้นนะครับ ทีนี้กลับมาถึงท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพว่า ฟังฟังมาอย่างนี้แล้วเนี่ย มันก็ขออนุญาตถามท่านชนิดเถอะแล้วบอกหน่อยนะ โจทย์มีว่านะครับ หนึ่งข้อหนึ่งนะฮะอยากจะรู้เรื่องอะไรต่อไปนี้ข้อหนึ่ง เริ่มต้นอยากรู้เรื่องอะไร